เกมจากป้น จากก้น ป้น เอออะไรคันครับเนี่ยถุยโอเค วันนี้เราเล่นกันเป็นเวลา 12 นาฬิกา59 นาทีนะ คุณผู้ชมกับประมาณก็บ่ายโมงนะคุณผู้ชมบ่ายโมงน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผมวันนี้มาเล่นเพื่อความ สนุกบันเทิงเพลิดเพลินใจก็เท่านั้นเอง วันนี้เรามากันที่ทุน 400 ผมขอญาตจัดไปที่เบสสิเลยก็แล้วกันเนาะสำหรับเกมนี้สแกตเตอร์ 3 ตัวนะ แล้วก็วายจะเป็น มี y มีตัวคูณข้างนอกไหมมันไม่น่าจะมีนะ เออแล้วก็ y ถ้า y เป็นแถวกลางมันก็จะ y ยกแถวนะ เออ ไปดมไปชมไปดมหาอะไรถุยไปชมกันเลย คุณผู้ชมดูซิว่าตรงนี้จะโป้นเงินไปสักเท่าไหร่กันกันเชียวนะ มา เพลงนี่คือ impossible เลยนะ ตึงตึงตึงตึงตุงตุงตรงตรงตรงตรงตรงตรงเต้นแน่เคแถวหนึ่งลงมาเอแถวสองเต้นแน่ถุยเอเคไม่มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีมั่งไม่ดีมั่งไม่ดีมั้งเงียบๆแบบนี้ไม่ดีมั้งเออลงมา เคแถวหนึ่งลงมาเฮ้ยคอมโบต่อเนื่องไปไหนหมด เหมือนจะแย่นะคุณผู้ชมเหมือนจะแย่นะครับผมแย่ไหมแย่ไหมเอาสแกตเตอร์เข้ามาเลยโหนั่งเงียบอยู่นานเชียวอีกตีดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมตีดเดียวจริงๆ เอ้ย โอ้โห วายเวร์ก็ไม่เข้าเลยทีนี้ ยังไง เฮ้ย ยังไง เออ วายแถวกลาง โอ้โห วายมา แต่ไม่เลยใส่อียัดเค มาหน่อยดีวะจะหมดแล้วนะ จะหมดแล้วนะ เออคิวแถวสามเป็นวายเลยมาเลย เออ แล้วก็มีตัวเชื่อไหม เออสแกตเตอร์มีลุ้นแล้วก็ มา มา มาเลยได้โอ้ยยังยังยังยังยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่เอแถวสามก็ได้หรือสแกตเตอร์ลงมาเลยก็ได้ เอแถวสแกตเตอร์ครับผมขอบคุณมาก เอาวะใกล้จะใกล้จะขิดแล้วคุณผู้ชม ยังไง เออในฟรี ในฟรีมีตัวคูณนะคุณผู้ชมตอนนี้ค้างที่คูณ3 แล้วก็ แล้วก็ โอ้โห วันนี้ไม่ใช่วันของเราหรือยังไง เออมีไหม คอมโบต่อเนื่อง ไปไหนหมด โอ้โห แตก 84เคโคน่าเกลียดเลย โอ้โห49 บาท84นี่คือรวมข้างนอกเมื่อกี้แล้วนะ ผมขอขยับไปที่ 20 เอา หมดเป็นหมด เป็นไงเป็นกัน ว่ามันมอบให้ได้แค่เท่านี้ เออ แกเตอร์เออ ลงมา ลงมาแล้วมึงไม่ได้อะไร มึงจะลงมาทำไม ไป ดูสแกตเตอร์ 20 มั่ง เป็นไงวะ เออ สวย แล้วก็เออ แล้วก็เออเออวายวายแถวกลางแล้ว นั่นแหละครับผม สวยมีไหมมีอีกไหมสวย ขอสวยๆอีกมีอีกไหม เออเคแถวหนึ่งมา คิวแถวสองโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เคไอ้ยัดเคโอ้โหเป็นยี่สิบแตกมาสามร้อยเป็นไงเป็นการเอาดิ ใส่เทอร์โบไปดิ ไป หมดเป็นหมด เลิกเป็นเลิก เออสวยขู้เสียดายไม่มีตัวคูนะ แต่เออมามามามาเอาแล้วครับ ผม เริ่มมาแล้วครับผม เออ มาแล้วครับผมสวย ไงต่อ มาอีก เออสวย มีอีกไหมมีอีกบ้าเอ้ยโอเคไปกันอย่างรวดเร็วไปกันอย่างรวดเร็ว เหมือนจะมาแล้วเหมือนจะมาดีแล้ว เหมือนจะมาดีแล้วดีไหมคุณผู้ชม ผมว่าเท่านี้ดีกว่าวะรู้สึกว่ามันจะมันไม่จะจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะวันนี้ เออ แต่อย่างน้อยก็กำไรนะคุณผู้ชม เออมาทุนหลักร้อยได้มาสองพันเออแยกย้ายล่ำลาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนครับผมยังไงช่วยรบกวนกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมอยากให้เฮียวิเล่นเกมอะไรเล่นสุดหนยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยล่ำลาเว้ยเจอกันใหม่คลิปหน้ากูได้